ไหร่เนี่ย ได้เท่าไหร่นะผมโอเคเดี๋ยวจบโโหต้องแพงด้วยเหมือนเร็วเหมือนเร็วเหมือนเร็วแบ็ดสี่สิบน่มึง โอ้โห โอ้โหตัวคูณน้อยนะผมเสียดาย ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็แบบหนุ่มนะเกลือนะครับผม แล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Buffalo Win นะครับผม เรามาที่ทุน200 บาทก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผม และใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามเพื่อกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ ๆของผมด้วยนะโอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่นำให้เล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะจ๊ะ โอเคเบ็ดสองเอ้ยทุน 200 นะผมวันนี้ขอสักพันหนึ่งก็พอแล้วจะหาตังจะหาตังไปซื้อน้ำยา น้ำยาหมดนะผมน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์อย่าคิดไป อย่าคิดมั่วอย่าคิดมั่วนะผมโอเค เราเบ็ดหนักแล้วผม40วัดใจไปเลยนะเป็นไงวัดใจมันอยู่ในสายเลือดโอเคเมื่อไหร่ให้กูน้อยกูจะหมดตูดเลยเหรอเพี้ยน โอ้เพี้ยนเอาเต็ม ขอร้องละเพื่อน กูขอร้องละไหลกูนะเออไหลไปไหลไปไหลไปหน่อยไหลไปหน่อยเพี้ยโอ้ไม่ไหลโอเคอืมได้อยู่นะได้อยู่นะ แพงนะโอ้โหม้าเต็มเลย เอาแล้วมึงเออเอาแล้วอันจริงเวลาเล่นเกมนี้ผมเข้ามาถึงเพื่อผมแนะนำให้เช็คหน้าลายก่อนนะครับผมโดยการกดเบ็ดเองโดยเบ็ดต่ำๆก็ได้ ถ้ามันเห็นว่ามันไหลดีหรืออะไรดีอย่างเงี้ย ผมว่าให้ซื้อฟรีสปินเลยก็ได้หรือจะฝืน ฝืนเป็นเองว่าไม่ลงไม่ได้กินกูหรอก อย่ามารอกันได้ไหมโอ้โห เรียบร้อย ว้าวสะบักเลยครับท่านผู้ชม ไอเกมเนี้ยเหมือนคีโอพัตตานะผมลงยากมากฟรีในฟรีลงมาทุกคน เอาอีกแล้วอย่าอย่ามันหรอกเฮ้ยเอาเติมเลยกระโปงไอ้บ้า เข้าเฉยนะผม โอ้พุทโธพุทถัง กระมัง พุทถังใส่มาโอ้โห เอาจริง ถ้าเมื่อกี้สกัตเตอร์ไม่มาขวางนี่เราได้ไอตัวแมวไหลยาวๆเลยผม โอ้ย เข้าเบส40 เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่นะผม โอเคเดี๋ยวจบ โอ้โหตัวแพงด้วยเหมือนเร็วเหมือนเร็วเหมือนเร็วเบ็ดสี่สิบด้วยมึง โอ้โห ไม่ไหลต่อโอ้โหสี่ร้อยโอ้โหตัวคูณน้อยนะผมเสียดาย nice เรียบร้อยทุนสองร้อยเลิกดิรออะไรอะจบนี้เลิกดิรออะไรอะผมไม่อยู่ให้มันแดกหรอก ตอนนี้ไม่ไหลเลยนะผมโอ้แย่แย่จัดเลยสถานการณ์แย่จัดนะผมตอนนี้เรียบร้อย เรียบร้อยสี่มังเด้งเลยเออไหลหน่อยเพื่อนไหลหน่อยยาวไป อะไรกันครับเนี่ยคุณสองร้อยโหเรียบร้อยผมสิบเท่านะโอ้โหว้าวดีจัดอ้า โอ้ตายหาแล้ว โอ้เรียบร้อยครับผมว้าวส่วนใหญ่ถ้าเราซื้อเดี๋ยวเรียบร้อยเลยแห้งนะผม โอเคขอจบเลยละกันนะครับผม มามาถึง200 เกมไวอีกแล้วเบื่อตัวเองไวโอเคก็ขอจบที่ 1,996 บาทเลยละกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะปัดเศษละกันนะ โอเคใครชอบคลิปนี้นะผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและใคร ยังไม่กดกระดิ่งติดตาม กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผม โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ